อยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดูด้วย โอเค ผมนี้ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะผม มาวันนี้เราเล่นเกม Battle r o y a l ลนะครับผมับจีนะผมอยู่ในค่าย PG นะ เรื่องลงมาแถวที่ 2 ก็จะเจอเลย โอเค มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า วันนี้เกมเนี้ยจะแตกดีขนาดไหนนะครับผมเข้ามาแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ่งให้แจ้งเตือนให้เราด้วยนะครับ เออพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยมา โอเคครับผมมา เริ่มต้นที่เป็ดติดเข้าหรือเปล่า ไป ลุยสวยมาดันไปครับผมดันไป โอเคสวยงามดอกนี้ไหลไปไหมไหลไปไหมลุ้นกันไปเรื่อยเองมาไม่เข้านะผมเบ็ดสามสิบไปเลย ซื้อฟีเจอร์ไปเลย ลองแบบว่าโหได้แค่ยี่สิบนะผม มาลุยเลยพันห้าอุ้ย มาไง หวายเต็มหน้าครับผมเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันหรือเปล่า เดี๋ยวสับโดดนะผมเดี๋ยวสับโดดรอแป๊บนึง เดี๋ยวสับโดดรอแป๊บนึง เดี๋ยวสับโดดดอกนี้คุณสามาแล้วก็วายเข้ามา โอ้โห เชื่อมวายหรือเปล่าครับผมโอ้โหเล่นกันแบบยิงสัญจาไปแล้วผมเบ็ดพันไปเบ็ดเบ็ดยี่สิบซื้อฟรีสเก็ตเตอร์ที่หนึ่งพันห้าร้อยโอเคลุยไปเลยฮะ ลุ้นกันเลยจะเป็นก้ารอบโอ้โหวายเข้าไปนี้สวยงาม แล้ววายเชื่อมดอกนี้เจ โอ้โหรู้เรื่องผมดอกนี้ก้าต่อสวยงาม สาวน้อยมาไหมไม่มาแต่โอ้โหวายเชื่อมเม็ดแรก โอ้โหเชื่อมต่อเคดอกนี้เข้าที่คูณห้าคูณหกหรือเปล่า โอ้โหคูณห้าที่สองร้อยสี่สามคุณผู้ชม ดอกนี้ผมเริ่มตัวคูณขึ้นไปเรื่อยๆวายจะไหลลงมาอีกแล้วดอกนี้เชื่อมไปสุดแถวหนึ่งร้อยห้าสิบโอ้โหตอนนี้อยู่ที่คูณเจ็ดนะครับผม คุณเจ็บเหลือรอบหมุนจำนวน7รอบ โอเค วายเชื่อมตัวนี้สวยงาม 210 แล้วต่อด้วยโอ้โหไม่มีตัวเชื่อมน่าเสียดายจริงๆครับผู้ชมโอ้โหต้องบอกว่าผมเกมเนี่ย ผมเล่นง่ายแตกง่ายครับผมและวายนะผม เป็นเกมที่ไม่ค่อยเหมือนกับเกมอื่น เพราะอะไรเพราะว่าเกมนี้ วายจะลงช่องที่ 1 ด้วยนะผม วายจะลงช่องที่ 1 ด้วยเนาะสังเกตนะผมช่องที่ 1 คือช่องซ้ายมือสุดนะผมสังเกตจะมีวายลงมาฟรีด้วยนะผมเออลุยกันไปเลยโอ้โหเม็ดนี้สวยงามแต่ว่าไม่เข้าครับผมผู้ชม ออดอกนี้วายเชื่องแล้ว โอ้โหไม่ได้แต่วายช่องที่หนึ่งโอ้โหวายช่องที่หนึ่งเข้ามาแบบวายช่องที่สามยังไงก็ต้องได้นะครับผม โอเคกาเวนี้แล้วต่อด้วย โอ้โหวายช่องที่หนึ่งอีกแล้วครับผู้ชมปืนหรือเปล่าปืนมา ปืนโอ้โหเจปืนหรือเปล่าโอ้เจ ไม่ปืนไม่มาผผู้ชมปืนเข้าแม่งเป็นเรื่องแน่ครับผมดอกนี้ ขึ้นไปที่8 0 0ครับผมยอดสะสมตอนนี้นะผมท่านผู้ชม ยอดสะสมตอนนี้ด้านฝ่ามือที่ 1,364 โอเคผมเกมนี้ลุยกันต่อไปเลยวายเชื่อมแม่นี้สวยงามคูณ16 416 แล้วต่อด้วย19 QJ โอ้โห สวยงามวันนี้ 136 ครับผมท่านผู้ชมขึ้นมาที่ยอดที่ 1,916ดอกนี้แต่วันที่ 552 รางวัลระดับบิ๊กวิน โอเคบัตเทิลลอยอนพับจีลุยกันไปต่อเลยสองรอบจำนวนสุดท้ายขึ้น 2,000ไหมขึ้น 2,000 ไปเป็นที่เรียบร้อย ขึ้น2,000ไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ้โหขึ้น3,000ไปเลยครับ โอ้โห โอเคครับผมเลิกเลยครับผมเกมนี้ผมบัตเทิลเอยย่อนะผมพับจีอยู่ในค่าย PG สามารถเข้าเล่นกันได้นะผมที่อื่น อาจจะได้อาจจะเล่นแล้วก็มีเกมนี้เล่นเหมือนกันแต่ว่าเล่นไม่เข้าอย่างที่นี่แน่นอนนะผมเล่นไม่เข้าอย่างที่แน่นอนผมส่วนจะเล่นเดียวผมสามารถได้สามารถคลิกได้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะปักหมุดเอาไว้ให้แล้วนะ เข้ามาเล่นกันรับรองไม่เสียเที่ยวแน่นอนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรให้ผู้ชมได้รับชมกันต่อ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ แล้วก็อย่าลืมกดคอมเมนต์ ให้กำลังใจให้กับเราด้วยนะครับ เออขึ้นไปที่ 3 0อบ7 4 0 0ันะผมคลิปนี้ โอ้โห4,000 ไปเลยพี่น้องรู้เรื่องนี่ กะจะไม่ขึ้นสี่ขึ้นสี่พันแตกหมื่นเป็นที่เรียบร้อยผม 11,280โอ้โห สุดยอดนะผมอยากตามได้ที่กับผมสามารถตามได้ที่ลิงก์ด้านล่าง สามารถเข้ามาเล่นกันได้เลยตอนนี้มีโปรเด็ดๆอยู่3-4 โปรเนาะ ลองเข้ามาแล้วติดต่อแอดมินดูพบกันใหม่ในวันหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ